ไม่มีความจริงใจที่นั่นก็ไม่มีโอกาสแต่บังเอิญว่าทุกอย่างทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ที่เดียวดังนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องตัดสินใจสำเร็จเป็นโกลเด้นเตอร์ในวันนี้ agora